สวัสดีค่ะพี่เมย์เมที่นี่แฮนด์เมดค่ะ สำหรับเสื้อตัวนี้นะคะ จะเป็นเสื้อโคเชท็อปดาวถักจากข้างบนลงข้างล่าง เป็นเสื้อลายโปร่ง EP นี้จะเป็น EP หนึ่ง ใน EP หนึ่งพี่เมย์จะสาธิตวิธีการคำนวณลาย แล้วก็เริ่มถักจากฐานคอ ฐานคอตรงนี้เราจะถักดับเบิลโคเชไม่มีโซ่นะคะ ลายที่เราใช้ก็คือลาย ดับเบิลโคเชดับเบิลโคเชคืออะไรคือ F คือพอหนึ่งคอ ลายที่เราเห็น ถ้าเราดูด้วยตามันจะเป็นสามชุดนะคะ แต่เวลาเราจะถักออกมาแต่ละชุดเนี่ยมันจะใช้สองแถว แถวแรกมันจะเป็นโซ่ แถวที่สองจะเป็นกีบ เดี๋ยวค่อยๆถักตาม ดูรายละเอียดได้ในคลิปเลยค่ะ ข้อมูลของเสื้อต้นแบบพี่เมย์ใช้ไหมเป็นไหมละมุนนะคะ เป็นไหมซัมเมอร์เบอร์สิบเบอร์ยี่สิบ เส้นจะเป็นเส้นนิ่ม เข็มโคเชพี่ใช้เข็มโคเช หัวขนาด 1.5 มิล เป็นเข็มเบอร์สอง ขนาดหัวคือตรงนี้ ตรงที่มือจับอยู่ รอบอกของต้นแบบคือ 100 เซน ความยาวที่ต้องการถักวัดจากหัวไหล่ลงไปถึงสะโพกล่าง ยาว 60 เซน คอเสื้อขึ้นขนาดเท่ากัน ไม่ว่าจะเป็นขนาด M L X L นะคะ เริ่มต้นเหมือนพี่แล้วใช้วิธีขยายลายออกไป ถักออกไปจนได้ขนาดของรักแร้และรอบอกแล้วเราถึงจะเชื่อมแขน ลายที่เราใช้ถัก สัญลักษณ์ของลาย เวลาพี่พี่ถักนะคะ พี่จะอ่านชื่อลายก่อน บอกชื่อลายก่อนแล้วลงมือถัก ค่อยๆดูตามคลิปเป็นคลิปตัดต่อ ถ้าไวไปกดหยุดดูตรงไหนไม่ทันกดย้อนค่ะ ตัวสัญลักษณ์ของลายตัวนี้เรียกว่า X นะคะ หรือซิงเกิลหรือคอทอ ตรงนี้นะคะคือการถักพันควักหรือ half double crochet ถ้าตัวนี้ค่ะ เป็น double crochet หรือพอหนึ่งคอ ลายนี้เป็น ลายพอสองคอหรือเรียกว่า TR เวลาพี่เรียกพี่จะเรียกตัวย่อนะคะ ตัวนี้เรียก SC เรียก HDC เรียก DC และเรียก TR ตัว C คือการดึงผ่านคือการโคสลูปเวลาเราถัก ถ้า โซ่เป็นโซ่ห้า ฐานที่ถักจะเป็นฐานหก ถ้าโซ่เป็นโซ่หกฐานที่ถักจะเป็นฐานเจ็ด ถ้าโซ่ที่ถักเป็นฐานเป็นโซ่เจ็ดฐานแปดโซ่แปดฐานเก้าโซ่เก้าฐานสิบโซ่สิบฐานสิบเอ็ดจะเพิ่มไปเรื่อยๆ ทีนี้ เวลาเราถัก ถ้าเราถักโซ่ห้าตรงฐานนะคะ ตัวซิงเกิลหรือ FC ตรงเนี้ย เราจะไม่นับ เวลาเรานับฐานเห็นไหมคะ ฐานไม่ว่าจะเป็นช่วงลายช่วงลายที่เท่าไหร่ก็ช่าง เราจะเริ่มโดยการถัก HDC ดับเบิลโคเชนะคะ DC แล้วก็เวลาจบก็จะจบด้วยดับเบิลโคเชแล้วก็ฮาร์ o ดับเบิลโคเชตรงกลางจะเป็นตัวที่เพิ่มหลักนะให้สังเกตตัวนี้ ฐานหกพอฐานเจ็ดเห็นไหมคะ ตัวที่เป็น TR มันจะเพิ่มขึ้น สองตัวฝั่งขวาสองตัวฝั่งซ้ายจะเหมือนกัน นะคะ ค่อย ๆ ดูวิธีถักนะ ลักษณะของลายจะเป็นแบบนี้ เวลาเราเริ่มต้น ปิดงานตรงโซ่ตรงจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดเราจะปิดแบบนี้ค่ะ แล้วก็ขึ้นตรงกลางกลีบแล้วขึ้นโซ่ขึ้นกลางกลีบแบบนี้ค่อยๆถักตาม EP หนึ่งพี่เมย์จะถักแค่สามช่วงลายนะคะ ลงมือถักได้เลย เริ่มต้นเราจะเริ่มร้อยแปดสิบหารด้วยสามจะได้หกสิบลาย ทุกขนาดทุกไซส์เริ่มเหมือนพี่หมดเลยนะ แนะนำ อุปกรณ์สำหรับถักเสื้อโคเชท็อปดาวลายโป่งค่ะ ไหม พี่เมย์ใช้ไหมขนาดเบอร์ยี่สิบนะคะ เป็นไหมซัมเมอร์เนื้อนุ่ม ปริมาณที่ใช้ถ้าเป็นเสื้อแขนสั้นนะคะ ปกติจะสามร้อยกรัมค่ะ เตรียมไหมไว้ เข็มโคเช ถ้าไหมเป็นเบอร์ยี่สิบ เข็มโคเชที่แนะนำคือเข็มโคเชเบอร์สอง ขนาดของหัวคือหนึ่งจุดห้ามิล หนึ่งจุดห้ามิลคือตรงนี้ อุปกรณ์ต่อไปเข็ม เป็นเข็มปักคอสติสหรือเข็มเย็บไหมพรมก็ได้นะคะ ตัวนี้เราจะเอาไว้ใช้เก็บเศษ มาร์กเกอร์ หน้าตาแบบไหนก็ได้ค่ะที่เรามี หรือถ้าไม่มีจะใช้ไหมต่างสี ทำตำแหน่งก็ได้ ตัวมาร์กเกอร์เราจะเอามาร์กไว้เพื่อให้รู้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นกับจุดสิ้นสุดในแต่ละแถว ที่ตัดไหมค่ะ อุปกรณ์เรามีเท่านี้ เดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือถักกันค่ะ ถ้าไหมของคุณเป็นไหมที่มันไม่มีแกนอยู่ตรงกลางนะคะ เวลาเราใช้เราจะดึงไหมออกจากตัวแกนข้างในเพื่อไม่ให้ตัวก้อนไหม เนี่ยวิ่ง เราจะใช้ไหมจากด้านในก่อนควักออกมาค่ะ งานเราจะเริ่ม โดย การถัก ดับเบิลโคเชไม่มีโซ่ ดับเบิลโคเชหรือที่เราเรียกว่าพอหนึ่งคอนะคะ เราคล้องไหมเป็นวงกลมแบบนี้ คล้องซ่อนอยู่ด้านหลังนะ ดึงห่วงเข้ามา แล้วล็อกค่ะ โซ่สามจะแทนดับเบิลโคเชหลักที่หนึ่ง เราพันหัว เข็ม แทงลงไปตรงโซ่ที่หนึ่ง เวลาแทงด้านล่างจะมีหนึ่งข้างบนมีสองนะคะ เอาห่วงออกมา มีอยู่สามเรารวบที่ห่วงแรกก่อน เพื่อให้ตรงนี้เป็นสันโซ่พอรวบห่วงที่หนึ่งเสร็จแล้วถักดับเบิลโคเชต์ ลบสองลบสองแบบนี้ค่ะ อันนี้หลักที่หนึ่ง ต่อไปนะ แทงลงที่ฐาน เวลาแทง แทงให้โผล่ออกมาสองเส้นแบบนี้ค่ะ ตอนนี้มีสามห่วง เราจะรวบที่ห่วงแรก ก่อน ถักโซ่ที่ห่วงแรก แล้วถัก ดับเบิลโคเชงานมันจะออกมาเป็นดับเบิลโคเชเรียงกันแบบนี้ โซ่สามแทนหลักที่หนึ่ง ตอนนี้เราได้สามหลักแล้วนะ ต่อไปหลักที่สี่ แทงลงไปที่ฐาน ขึ้นมามีสามห่วง รวบที่ห่วงแรกก่อน รวบอีกสอง แล้วก็สองค่ะ พันหัวเข็ม แทงตรงฐาน ขึ้นมามีสาม ถักโซ่ที่ห่วงแรก รวบสอง รวบสองงานออกมาจะหน้าตาเป็นแบบนี้ งานต้องไม่ตึงไม่หย่อนนะคะขนาดกำลังพอดีพอดีเวลาเราถักใช้ดันหัวเข็มยาว ดึงห่วงเข้ามาดันหัวเข็ม ถักห่วงแรกดันหัวเข็มยาวรวบสองรวบสองแบบนี้ เราถักดับเบิลโคเชยาวออกมาก่อน ขนาดของความยาวตรงนี้ให้ ทาบ กับตัวเราให้สวมศีรษะผ่านค่ะ เราจะถัก ดับเบิลโคเชไม่มีโซ่นะคะ ยาวออกมาตามความต้องการ ต้นแบบของพี่เริ่มทั้งหมดหนึ่งร้อยแปดสิบหลัก เวลาเรานับหลักนับแบบนี้ โซ่สามตรงนี้เป็นหลักที่หนึ่งนะคะ สองสาม สี่ ห้า นับมาเรื่อยๆถ้าคุณถักถูกนะคะ ตรงนี้มันจะเป็นช่องโซ่ที่ต่อเรียงกันมาถ้าดูด้านนี้ มันจะเป็นโซ่ที่เรียงแบบนี้นะ ถึงหลักที่ร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบหารด้วยสามจะได้ทั้งหมดหกสิบลาย ถ้าต้องการให้ ตัวเสื้อตัวนี้เล็กหรือว่าใหญ่ให้เริ่มตั้งแต่ตรงคอ เสื้อนะร้อยแปดสิบหารด้วยสามลงตัวค่ะจำนวนหลักรวมหารด้วยสาม เชื่อมต่อ ด้านที่เป็นไหมตรงเริ่มต้นจะอยู่ด้านล่าง เราจะเอาเข็มแทงลงไปตรงโซ่สามที่เราเริ่ม แทงตรงโซ่สามแล้ว ดึงไหมผ่านออกมา ดึงไหมผ่าน เอาหัวเข็มแทงลงไปตรงช่อง ขึ้นมาสองห่วงแล้วรวบ ถักซิงเกิลโคเชรอไว้ก่อน แล้วเรามาดูตรงนี้ ตรงจุดแยก เราจะเชื่อมต่อจุดแยกตรงนี้เข้าด้วยกัน ใช้เข็มสอดช่วย ปลดตัวห่วงนี้ออกมา ก่อน ห่วงตอนที่เราเริ่มต้น ดึงตัวห่วงตัวนี้ออกมา ไม่ต้องกลัวหลุดนะคะ ตรงนี้เพราะว่ามันถักต่อเนื่องกันมาแล้วเนี่ย ดึงตรงนี้ให้ชิด ใช้ปลายไหม ใส่เข้าไปในเข็มสอด เวลาใส่ จับปลายไหมให้ชิด ดันเข้าไปตรงช่อง แบบนี้ฮะไม่ต้องใช้น้ำลายนะ เรามาดูจุดเชื่อมต่อเราจะใช้เข็มตรงนี้ค่ะ เย็บกับแถวแรกตรงนี้มันจะมีช่องโซ่อยู่ แทงสกิดช่องโซ่ แทงกลับมาหาตัวมัน แล้วแทงอีกรอบหนึ่งเราดึงตรงนี้มันจะเชื่อมต่อกันซ่อนปลายไหมข้างใน อันนี้ด้านโชว์นะคะ อันนี้ด้านหลังพลิกเข้าไปด้านหลัง แทงสกิดอย่าให้โผล่ออกไปด้านหน้าซ่อนปลายไหมไปตามลายค่ะเราตัดให้ชิด เราจะเริ่มงานแถวที่สอง ก่อนที่จะเริ่มเอามาร์กเกอร์ใส่ เอามาร์กเกอร์ใส่ตำแหน่งตรงนี้เพื่อให้รู้ว่าตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้น ถ้าไม่มีตัวมาร์กเกอร์ลักษณะนี้ใช้ไหมต่างสีทำสัญลักษณ์ไว้ ตอนที่เราเริ่มเราเริ่มด้วยซิงเกิลโคเชแถวนี้นะคะ จะเป็นโซ่ห้าถักโซ่ห้าข้ามสามหลักค่ะ เวลานับ หนึ่ง สอง สาม แล้วลงตรงช่อง ไม่ได้ลงข้างบนนะคะ ลงตรงช่องระหว่างหลัก ถักซิงเกิลโครเชต์โซ่ห้าค่ะ ข้ามสามหลัก หนึ่ง สอง สาม ลงหลักนี้ โซ่ห้า ข้ามสามหลัก หนึ่งสองสาม ถักแบบนี้วนรอบ แถว ที่สองนะคะ เวลาเราปิดงานเราจะปิดหน้าตาแบบนี้ วิธี ปิด ค่ะ ตรงนี้ถ้าเราถักต่อมันคือโซ่ห้า ถ้าเราปิดงานถักโซ่สองนะคะ แล้วก็พันหัวเข็ม แทงลงมาตรง ซิงเกิลโคเชที่เราเริ่ม ขึ้นมามันจะมีอยู่สามห่วง ถัก ดับเบิลโคเชเพื่อให้งานมันขึ้นตรงกลาง ลายนะคะ ถ้าเป็นโซ่ ถ้าเป็นโซ่ห้า เราจะถักฐานหกเรามาดูวิธีถักฐาน เราเริ่มตัวแรกด้วย โซ่สี่โซ่สี่จะแทนทริปเปิลโคเชแล้วเราถักพันหัวเข็มสองครั้งลงไป อีกครั้งหนึ่งถักทริปเปิลโคเชค่ะ อันนี้มันจะอยู่ตรงกลาง สองแล้วนะคะ ต่อไปตัวที่สามตัวที่สามเป็นดับเบิลโคเช ตัวที่สี่พันหัวเข็มค่ะ เป็นฮาร์ปดับเบิลโคเชหรือพอคอรวบ ตัวสุดท้ายเป็นซิงเกิลโคเช งานออกมาจะเป็นแบบนี้ ขึ้นครึ่งเดียวก่อน มาดูมาดูช่องโซ่ตัวนี้ค่ะเริ่มนะคะ มันจะเริ่มด้วยซิงเกิลโคเช ต่อด้วยพันหัวเข็มถักฮาร์ปดับเบิลโคเชค่อย ๆ สูงขึ้นค่ะ พันหัวเข็มเป็นดับเบิลโคเชพันหัวเข็มสองครั้ง รวบทีละสองหลัก อันนี้เป็นทริปเปิลโคเชหรือพอสองคอถักพอสองคอสองครั้งค่ะ ทั้งหมดออกมาจะได้หกหลัก พอสองข้อเสร็จแล้วด้านลงนะคะ ด้านลงจะเป็น ดับเบิลโคเชพันหัวเข็ม ขึ้นมาสามแล้วรวบคือฮาร์ฟดับเบิลโคเชต่อด้วยซิงเกิลโคเชงานออกมาจะเป็นแบบนี้ ยกเว้นอันแรกอันเดียวเพราะเราขึ้นแค่ครึ่ง ต่อนะ หลักที่หนึ่งซิงเกิลหลักที่สองพันหัวเข็มค่ะ ถักพอคอหรือฮาร์ปดับเบิลโคเชต์ต่อไปพันหัวเข็ม ถักดับเบิลโคเชต์สามนะคะ ต่อไปหลักที่สี่ทริปเปิลโคเชต์ ทริปเปิลโคเชตรงซิงเกิลเราไม่นับนะคะซิงเกิลสองฝั่งไม่นับ ต่อไป ดับเบิลโคเชฮาร์ปดับเบิลโคเชจบด้วยซิงเกิลโคเชซิงเกิลหัวท้ายไม่นับค่ะ นับแค่ตัวยาว งานออกมาจะได้แบบนี้ซิงเกิลตรงนี้เป็นตัวข้ามหลักไม่นับ นับตัวนี้เป็นหลักที่หนึ่ง หลักที่หนึ่ง half double crochet ตัวที่สอง double crochet ตัวที่สาม triple crochet triple crochet คือพอสองคอ หลักที่สี่ triple crochet หลักที่ห้า double crochet หลักที่หก half double crochet จบด้วยซิงเกิลโคเชถักแบบนี้วนรอบ งานออกมาจะหน้าตาเป็นแหลมๆแบบนี้นะคะ ชุดสุดท้ายค่ะ หลังจากที่เราถักซิงเกิลเสร็จ เราถักฮาร์ดับเบิลโคเชต่อไปเป็นดับเบิลโคเชทริปเปิลค่ะ พันหัวเข็มสองครั้ง ทริปเปิลโคเชสองหลัก หลักที่หนึ่ง หลักที่สอง ต่อไป ดับเบิลโคเชหนึ่งหลัก ฮาร์ปดับเบิลโคเชหนึ่งหลักซิงเกิลโคเช มาดูชุดสุดท้าย ชุดสุดท้ายตอนที่เราเริ่มเราเริ่มไป ตรงนี้นะหนึ่งสองสามสี่ เราเริ่มด้วยซิงเกิลก่อนค่ะ เริ่มด้วยซิงเกิล ต่อด้วยฮาร์ปดับเบิลต่อด้วยดับเบิลโคเช แล้วปิดงานแทงลงไปตรงโซ่สี่ค่ะ แทงแล้วเราก็ดึงผ่าน หน้าตาของแถวที่หนึ่งจะเป็นแบบนี้ มันจะงองอนะคะ มันจะงองอแบบนี้ แถวต่อไป แถว อันนี้เป็นช่วงลาย ช่วงที่หนึ่ง เป็นแถวที่สองกับแถวที่สาม ต่อไปเป็นแถวที่สี่กับ แถวที่ห้าค่ะ แถวที่สี่กับ แถวที่ห้า เราจะถักเหมือนแถวที่สองกับ แถวที่สามโซ่หนึ่ง เราซิงเกิลลงไปตรงกลาง โซ่ ตรงนี้ยังถักโซ่ห้าได้นะคะ โซ่ห้า แล้ว อันนี้มันเป็น มันเป็นฐานหก เพราะฉะนั้นมันจะต้องถักลงตรงกลาง แบ่งข้างค่ะ ข้างละสาม ข้างละสาม ถักลงตรงกลาง อย่าถักข้างบน นะ ถักลงตรงกลาง แทงลงไป ถักซิงเกิล หนึ่ง หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า โซ่ห้า ถักแทงลงไปตรงกลางการกีบ ขึ้นมาสองแล้วรวบ แทงลงไปตรงกลาง แล้วรวบ เรายังถักจำนวนโซ่และจำนวนหลักเหมือนกับแถวที่สองกับแถวที่สาม แถวที่สามนะคะจะเป็นซิงเกิลกับโซ่ห้าถักลงไปตรงระหว่างกีบ ปิดงานตรงนี้ค่ะ ถ้าเป็นโซ่ห้าเวลาเราปิดงาน เราจะปิดด้วยโซ่สองพันหัวเข็ม แทงลงไปตรงซิงเกิลขึ้นมามีสามห่วงแล้วถัก ดับเบิลโคเชแบบนี้ค่ะ งานจะขึ้นตรงกลาง เราจะถักกีบเหมือนกับ แถวที่เราถักแถวที่สองกีบนี้ ขึ้นตรงนี้ด้วยโซ่สี่ โซ่สี่แทนทิปเปิลโคเชค่ะ พันหัวเข็มสองครั้ง ถักทิปเปิลโคเชอีกหลักหนึ่ง ต่อไปเป็นดับเบิลโคเชฮาร์ปดับเบิลโคเชขึ้นมาสามแล้วรวบ ซิงเกิลโคเชขึ้นแบบนี้นะคะ ครึ่งเดียว ลักษณะกีบจะเหมือนกันกับแถวที่สองจำนวนเท่ากัน เริ่มค่ะ เริ่มด้วยซิงเกิลต่อไปเป็นฮาร์ปดับเบิลโค h e ต่อไปเป็นดับเบิลโคเชพันหัวเข็มสองครั้งค่ะทริปเปิลโคเชสองหลัก ต่อด้วย ดับเบิลโคเชต์ฮาร์ฟดับเบิล HDC ซิงเกิลโคเชต์งานออกมาจะเป็นตัวแหลมหน้าตาแบบนี้ ถักบนรอบค่ะ เริ่มด้วยซิงเกิลต่อด้วยฮาร์ฟดับเบิลฮาร์ฟดับเบิลนับเป็นหลักที่หนึ่ง ดับเบิลโคเชนับเป็นหลักที่สองทิปเปิลสองหลัก พอทิปเปิลโคเชเสร็จแล้วก็เป็นดับเบิลโคเชฮาร์ปดับเบิลซิงเกิลแล้วก็ข้ามไปค่ะถักซิงเกิลถักออกมาหน้าตาเหมือน แถว ที่สี่นะคะ เราจะถักวนกลับมา ที่ช่วงสุดท้าย ตรงนี้เป็นฮับดับเบิลโคเชต่อด้วยดับเบิลโคเชทริปเปิลโคเชสองหลัก หลักที่หนึ่ง หลัก ที่สอง ต่อด้วยดับเบิลโคเชฮับดับเบิลโคเช งานจะปิดด้วยซิงเกิลค่ะ ซิงเกิลโคเชแล้ว มาดูกิบสุดท้ายกิบสุดท้ายตอนที่เราเริ่มเนี่ย เราเริ่มแค่ครึ่งเดียว เริ่มสี่ มันจะปิดอีกสอง ซิงเกิลเราไม่นับ หลักที่หนึ่งค่ะ ฮาร์ปดับเบิลโคเชขึ้นมามีสามแล้วรวบ ต่อไปพันหัวเข็มลงไป ขึ้นมามีสาม รวบสอง รวบสอง ปิดงานเหมือนกับตอนที่เราถักแถวที่สอง แทง ลงไปตรงโซ่สี่ที่เราเริ่มต้น แทงแล้วเราก็ดึงผ่าน งานจะได้ออกมาหน้าตาเหมือนกันแบบนี้ แถวที่สองจะถักเหมือนกับ แถวที่สี่ ต่อไปแถวที่ห้ากับแถวที่หกแถวที่ห้าค่ะ เริ่มตรงกลางกีบเหมือนกัน ขึ้นมามีสองห่วง รวบ เราเพิ่มโซ่เป็นโซ่หกแถวห้าเป็นโซ่หก ซิงเกิลลงไปตรงกลางกลีบ โซ่หกนะคะ ลงตรงกลางกลีบ มันจะแบ่งข้างขวากับข้างซ้ายออกเท่ากัน โซ่หก แทงลงไปตรงกลาง ถักวนรอบค่ะ เดี๋ยวเราจะปิด โดยการที่มาจบตรงช่วงสุดท้าย เราจะจบตรงนี้สำหรับ MF 0 4 4 EP 1นะคะเราจะถักตั้งแต่ตรง ฐานคอ ถักชุดที่หนึ่ง ชุดที่สอง ชุดที่สาม ชุดหนึ่ง ชุดสอง ชุดสามถักเหมือนกันหลังจากที่เราได้ถึงสามชุดเสร็จแล้ว เราจะไปถักกันต่อที่ EP 2